สุดท้าย จะออกแบบตัวอักษรกราฟิก สี ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอที่เป็นส่วนประกอบของสื่ออย่างไร ผู้ออกแบบควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบส่วนประกอบของสื่อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตัวอักษรมีหลากหลายรูปแบบและมีหลากหลายขนาด ดังนั้นการพิจารณานำตัวอักษรมาใช้ประกอบในสื่อ ควรเป็นตัวอักษรที่อ่านง่าย ไม่มีลวดลาย การเลือกรูปแบบของตัวอักษรที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ได้นั้น ควรนึกถึงหลักการ 4 ด้านได้แก่ 1. ขนาด 2. ลักษณะของรูปแบบ 3. การเว้นช่องไฟ และ 4. ความตัดกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ขนาด ขนาดของตัวอักษรควรมีความสูงไม่ต่ำกว่าเซตงส่วน24 เท่าของความสูงของหน้าจอ เช่น หน้าจอขนาด 1024 คูณ768พิกเซล ความสูงคือ768พิกเซล ดังนั้นขนาดของตัวอักษรอย่างน้อยที่สุดที่ควรใช้คือ 32พิกเซล 2. ลักษณะของรูปแบบ รูปแบบของตัวอักษรที่ควรเลือกใช้ในสื่อ ควรเป็นตัวอักษรที่อ่านง่าย เรียบร้อยและสวยงาม ในกรณีที่ต้องการใช้รูปแบบที่มีลวดลาย ควรปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าที่กำหนดไว้สำหรับการกำหนดความหนาของตัวอักษรควรกำหนดให้เหมาะสม ไม่ควรให้มีความหนามากเกินไปหรือบางมากเกินไป ภายในสื่อหนึ่งเรื่อง ควรใช้รูปแบบตัวอักษรไม่ควรเกิน3รูปแบบ และใช้ให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อ 3. การเว้นช่องไฟ การเว้นช่องไฟให้สวยงาม ควรเว้นวรรคให้มีความกว้างประมาณ 1 หรือ 1 เท่าครึ่งของความกว้างของรูปแบบตัวอักษรนั้น สำหรับระยะห่างระหว่างบรรทัด ควรเว้นช่องไฟประมาณ 1 หรือ 1 เท่าครึ่ง ของความสูงของรูปแบบตัวอักษรที่ใช้อยู่ 4. ความตัดกัน หมายถึง การเลือกใช้สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นหลังของสื่อ เพื่อให้สามารถอ่านง่ายและสบายตา ภาพที่ใช้ในงานกราฟิก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. Bitmap และ 2. Vector ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. Bitmap หรือ Raster เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากจุดพิกเซล มีลักษณะเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆนำมาเรียงต่อกันหลายๆ พิกเซลจนเกิดเป็นภาพ ที่เรามองเห็นภาพไม่เป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ก็เพราะว่าพิกเซลมีขนาดเล็กมากทำให้เห็นภาพมีความละเอียดสวยงาม แต่เมื่อขยายขนาดของภาพให้ใหญ่ขึ้น จะทำให้ภาพแตก เห็นเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในลักษณะบิตแมปได้แก่ ภาพที่ไล่เฉดสี ภาพถ่าย ภาพวาด เป็นต้น ไฟล์ภาพแบบบิตแมปได้แก่ BMP TIFF JPG GIF หรือ PNG เป็นต้น 2. เวกเตอร์ เป็นการสร้างภาพจากสมการทางคณิตศาสตร์ทำให้เมื่อมีการขยายภาพ ภาพจะไม่แตก ภาพยังคงมีความคมชัดสูงเหมือนเดิม ต่อไปเราจะมาศึกษาเรื่องไฟล์ภาพชนิดต่างๆ ซึ่งไฟล์ภาพแต่ละชนิด จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานกราฟิกในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรเลือกใช้ไฟล์ภาพชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ให้มากที่สุด ดังนี้ JPG หรือ JPEG เป็นไฟล์ภาพที่นิยมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต หรือแสดงผลบนหน้าจอ ข้อดีคือ ไฟล์จะถูกบีบอัดจนมีขนาดไม่ใหญ่มากนักเปิดดูได้เร็ว เหมาะใช้กับงานภาพถ่าย แต่ไม่ค่อยเหมาะกับงานพิมพ์คุณภาพสูง GIF เป็นไฟล์ภาพที่นิยมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต หรือแสดงผลบนหน้าจอ สามารถบีบอัดไฟล์จนมีขนาดเล็กคล้ายกับไฟล์ JPG ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกับภาพถ่าย แต่เหมาะสำหรับการใช้งานกับภาพวาดหรือภาพการ์ตูนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ไฟล์ GIF สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหวได้ และทำให้พื้นหลังของภาพโปร่งใสได้ แต่มีคุณภาพไม่ค่อยดีมากนัก PNG เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดมีขนาดเล็ก และยังสามารถบันทึกให้มีพื้นหลังแบบโปร่งใสได้ แต่คุณภาพดีกว่าไฟล์ GIF เหมาะกับงานบนเว็บไซต์ หรือการแสดงผลบนหน้าจอ BMP เป็นไฟล์ภาพของระบบปฏิบัติการ Windows ข้อดีคือเก็บรายละเอียดของรูปได้มาก เหมาะสำหรับนำไปตกแต่งต่อ แต่ปัญหาของภาพชนิดนี้คือ ไฟล์ใหญ่เปิดดูได้ช้า และนำไปใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้ TIFF เป็นไฟล์ภาพที่เก็บรายละเอียดของงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac อีกทั้งยังรองรับงานพิมพ์ได้ดีอีกด้วย สีที่ถูกนำไปใช้ในการออกแบบสื่อ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 3 ประเภท 1. Grayscale คือสีดำถือเป็นการแสดงสีเดียว แต่สามารถไล่น้ำหนักจากสีดำไปเทาจนถึงสีขาวที่สุด เหมาะสำหรับงานพิมพ์ในลักษณะขาวดำ เช่น เอกสารประกอบการสอน และหนังสือที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต 2. RGB สีสำหรับแสดงผลบนหน้าจอ ประกอบด้วยแม่สีจากแสงสี 3 สีดังนี้ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน เหมาะสำหรับการใช้งานกราฟิกที่แสดงผลบนหน้าจอ เช่น เว็บไซต์ และสื่อนำเสนอในคอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น แต่ไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ในลักษณะงานพิมพ์ 3. CMYK คือสีสำหรับงานพิมพ์ ประกอบด้วยแม่สีจากสารสี 4 สีดังนี้ สีฟ้า สีบานเย็น สีเหลือง และสีดำ เหมาะกับการใช้งานกราฟิกสำหรับงานพิมพ์ทุกชนิดได้แก่ เอกสารประกอบการสอน หนังสือ โปสเตอร์ และนิตยสารเป็นต้น ภาพเคลื่อนไหวที่จะนำมาใช้ประกอบในการออกแบบสื่อ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 1. Drawn Animation เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการวาดภาพจากมือทีละภาพจำนวนหลายพันภาพ แล้วนำมาใช้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ทำให้ได้ชิ้นงานที่สวยงาม แต่ต้องใช้เวลาผลิตมาก เพราะต้องทำด้วยมือ และใช้ผู้วาดจำนวนมากอีกทั้งต้นทุนการผลิตยังสูงอีกด้วย 2. stop motion เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการถ่ายภาพนิ่งหุ่นจำลองที่ทำจากดินน้ำมัน หรือวัสดุที่มีความอ่อน ให้ค่อยๆ ขยับท่าทาง แล้วนำมาฉายเป็นภาพเคลื่อนไหว ข้อดีของภาพเคลื่อนไหวประเภทนี้ คือ เราสามารถนำหุ่นจำลองเดิม กลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้งทำให้การถ่ายทำใช้เวลาน้อยกว่าการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ d r o n e animation แต่อย่างไรก็ตาม การทำ stop motion ก็ยังต้องใช้ความทุ่มเทในการผลิตหุ่นจำลองจำนวนมาก และต้องอาศัยเวลาในการขยับท่าทางต่างๆ ซึ่งใช้เวลามาก 3. Computer Animation เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสวยงาม ได้แก่โปรแกรม 3D Studio Max Maya และ Adobe Flash เป็นต้น ข้อดีคือ สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขง่าย และประหยัดต้นทุนการผลิต การจะนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้งาน ผู้ออกแบบควรทราบเกี่ยวกับความเร็วในการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับการแสดงผลที่แตกต่างกันด้วย ดังนี้ ภาพยนตร์ใช้ความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที หมายความว่ามีการใช้ภาพจำนวน 24 ภาพต่อเวลา 1 วินาที วิดีโอระบบ NTSC เป็นระบบการแสดงผลบนจอโทรทัศน์ที่นิยมใช้ในประเทศอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ใช้ความเร็ว 30 เฟรมต่อวินาที หมายความว่า มีการใช้ภาพจำนวน 30 ภาพต่อเวลา 1 วินาที วิดีโอระบบพาวเป็นระบบการแสดงผลบนจอโทรทัศน์ ที่นิยมใช้ในประเทศไทยและทวีปยุโรป ใช้ความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที หมายความว่า มีการใช้ภาพจำนวน 25 ภาพต่อเวลา 1 วินาทีสิ่งที่ถูกนำไปใช้ในงานด้านมัลติมีเดีย การออกแบบสื่อการสอน และงานด้านการบันทึกเสียงประกอบสื่อการสอนมีดังต่อไปนี้ดอทเวฟเป็นไฟล์เสียงมาตรฐานที่ใช้กับ Windows คุณสมบัติที่สำคัญคือครอบคลุมความถี่เสียงได้ทั้งหมดทำให้คุณภาพเสียงดีมากข้อเสียคือ มีขนาดใหญ่ ถ้าเทียบกับไฟล์ .mp3 .mp3 เป็นไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัดข้อมูลลดลงประมาณ 10 เท่า เมื่อเทียบกับไฟล์ w a v เหมาะสำหรับใช้งานบนอินเทอร์เน็ต .ra Real Audio เป็นไฟล์ประเภทสตรีมมิ่งที่ใช้สำหรับการชมภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ต จะใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็ก .wma เป็นรูปแบบไฟล์ของบริษัท Microsoft ที่มีคุณสมบัติด้านการสตรีมมิ่งเช่นเดียวกับ .ra แต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า ในขณะที่ขนาดของไฟล์เล็กกว่าประมาณครึ่งหนึ่งทำให้ใช้เวลาน้อยกว่าในการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต ไฟล์วิดีโอที่ถูกนำไปใช้ในงานด้านมัลติมีเดีย การออกแบบสื่อการสอน และงานด้านการผลิตสื่อวิดีโอมีดังต่อไปนี้ .avi เป็นไฟล์วิดีโอรูปแบบหนึ่งที่มีคุณภาพดี เหมาะกับการใช้งานตัดต่อ แต่ไฟล์มีขนาดใหญ่มาก .mpg ซึ่งเป็นการบีบอัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง และลดขนาดข้อมูลได้มาก ปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ทั้ง MPEG 1 MPEG 2และ MPEG 4ซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากมีคุณภาพของวิดีโอและประสิทธิภาพการบีบอัดที่ดีมากทำให้ได้ขนาดไฟล์ที่เล็กลง .wmv เป็นไฟล์วิดีโออีกรูปแบบหนึ่ง มักใช้ทำงานร่วมกับ Windows Media Player ซึ่ง Microsoft เป็นผู้พัฒนาขึ้น .mov เป็นไฟล์วิดีโอของโปรแกรม QuickTime จากค่าย Apple .dat เป็นรูปแบบของไฟล์ MPEG-1 ที่ปรากฏในวิดีโอ CD หรือ VCD